เราจะเป็นสมาร์ทเลิร์นนิ่งฮับ ของอาเซียนได้โดยที่เราต้องทำให้ 3 กลุ่มนี้เข้าใจก่อนครับ1ครับเราต้องทำให้นักเรียนของเราเข้าใจก่อนว่า มือถือช่วยให้เราเป็นสมาร์ทในการเลิร์นนิ่งได้ยังไง2ครับมือถือจะช่วยครูเป็นสมาร์ทเลิร์นนิ่งได้อย่างไร อันที่ 3 ครับ มือถือเทคโนโลยีจะช่วยให้โรงเรียนเป็นสมาร์ทได้อย่างไรครับ วันนี้ครับผมเข้าไปหลายโรงเรียนครับ โรงเรียนบอกว่าห้ามนักเรียนเอามือถือขึ้นมา เพราะถ้าเอามามันจะดูหนังโป๊ถูกไหมครับ มันจะเล่นเกมถูกไหมฮะแต่วันนี้ถ้าเกิดเราบอกเด็กครับ บอกเด็กเหมือนที่ผมคุยกับเขาแบบเด็กกับผู้ใหญ่คุยกัน เขาจะเข้าใจว่าช่วงไหนเขาควรจะเล่น ช่วงไหนเขาควรจะเรียนรู้ วันนี้ผมพิสูจน์ได้แล้ว วิจัยผมทำได้แล้วว่าเด็ก สามารถที่จะใช้มือถือในการเรียนรู้อย่างมีสนุก แล้วเกิดการ learning ครับที่เกิดประโยชน์เดี๋ยวผมจะโชว์เคสให้ดูที่ผมสอนนักศึกษาและนักเรียน อาจารย์ครับวันนี้สิ่งหนึ่งที่ก้าวไปสู่ให้ประเทศไทยเป็น 4 smart to future ได้เรื่องแรกครับ เราต้องเป็น smart learn ครับ smart learn หมายถึงว่า เด็กเรา ครูเราโรงเรียนเราต้องเก่งเรียนครับสองครับ เด็กเราครูเราโรงเรียนเราต้อง smart work ครับเก่งงานครับ เรื่องที่ 3 ครับ เด็กเรา ครูเราโรงเรียนเราต้องสมาร์ตติ้งครับ เก่งคิดครับ เรื่องที่ 4 ครับ เด็กเรา ครูเราโรงเรียนเราต้องสมาร์ทไลฟ์ครับ เก่งดำเนินชีวิตครับ 3 อย่าง 4 อย่างนี้ครับจะช่วยให้ประเทศเราครับจะช่วยให้เด็กเราครับ ครูเราครับโรงเรียนเราครับเป็นทั้ง 4 อย่างนี้ได้โดยอาศัยมือถือและเทคโนโลยีครับอาจารย์ครับวันนี้ทั่วโลกเขาพูดกันครับ 10สกิล ในอีก 20 ปีข้างหน้าที่เขาประชุมกันในงาน World Economic Forum นะครับ เขาบอกว่าสิ่งที่เขาต้องการคนในอีก 4-5 ปีข้างหน้าครับ ปี คศ 2020 คือ คนที่เขาต้องการมากที่สุดในองค์กรคือคนที่หนึ่งนะฮะ คนที่รู้จักแก้ปัญหา ได้อย่างซับซ้อนได้ครับ เมื่อก่อน 2015 เขาบอกว่า เออ โอเค แก้ปัญหาได้ฉันอยากเอาไปร่วมงานด้วย อันนี้สองครับ 2020 เขาต้องการคนที่มีคิด critical thinking ครับ คืออะไรครับ คิดวิเคราะห์ได้ครับ จากเมื่อก่อนบอกว่าโคดี คือทำงานเป็นทีมร่วมกับคนอื่นได้ แต่วันนี้2020 คนที่มีความคิดสร้างสารรค์เขาต้องการครับ วันนี้มือถือและไอทีจะช่วยได้เดี๋ยวผมจะมีเคสให้ดูว่า แล้วเราจะทำยังไงใน4สมาร์ทนั้น ให้ตอบโจทย์ 3 อย่างนี้ ผมเอาแค่3 อย่างครับ อื่น ๆ เราไปดูได้ อันนี้คือทั่วโลกเขาพูดกันเรื่องนี้ครับอาเซียนก็ต้องการคนแบบนี้ครับ โอเคครับ ผมมีโอกาสไปบรรยายให้กับเด็กฟัง ผมบอกว่าโอเค เด็กครูโรงเรียนครับ สิ่งแรกที่คุณต้องต้องทำให้ ถ้าคุณอยากจะเป็นสมาร์ทเลิร์นนิ่งอาเซียนครับคุณต้องสมาร์ทเลิร์นนิ่งเก่งเรียน หมายถึงว่าเก่งเรียนคืออะไรครับ เด็กไม่จำเป็นต้องเรียนเก่งครับ แต่เด็กต้องมีทักษะเรื่องของการเก่งเรียนครับเก่งเรียนคืออะไรครับ ค้นคว้าหาความรู้ไม่จำเป็นต้องเรียนเก่งครับ วันนี้ครับเด็กอยากรู้อะไรครับ นี่ครับสกิลนี้ต้องมีครับทักษะค้นคว้าหาความรู้และทักษะ เรื่องของภาษาครับ ทำยังไงที่เราจะสอนให้เด็กของเรา ครูของเรา คนของเรา เก่งเรียนครับ โดยให้มีทักษะสองอย่างนี้ วันนี้เราบอกได้ครับ เรามีมือถืออยู่ถูกไหมครับ คุณอยากรู้อะไรทักษะแรกครับ ถามใครครับ Google Facebook ครับ เด็กเราใช้อยู่แล้วครับ แต่วันนี้ใช้ YouTube ทำอะไรครับ ดูคลิปครับ ฟังเพลงครับ แต่วันนี้ถ้ามีมือถือ เราใช้ YouTube สอนภาษาอังกฤษได้ไหมครับ เราใช้ YouTube เรียนได้ไหมครับ เห็นไหมครับ ทั่วโลกเขาทำแพลตฟอร์มทำอะไรให้เรามาเยอะแล้ว เราจะบอกเด็กของเรายังไงใช้ให้ให้ตรง Facebook ใช้คุยกัน วันนี้เราสอนให้เด็ก ผมสอนให้เด็กสร้างแฟนเพจ Facebook ขายของครับ ขายของในโรงเรียนของเขาครับ มีรายได้ครับปลูกผักขายครับ มีรายได้ครับ นี่วันนี้ต้องเป็นสมาร์ทเลิร์นนิ่งครับ อย่างที่ผมบอก Google ทุกอย่างครับคอร์สเซล่าต่างๆ เราทำยังไงให้เด็กเราใช้มือถือให้มีทักษะของสมาร์ทเลิร์นนะครับ อันนี้สิ่งหนึ่งที่ผมบอกเขา และวันนี้ครับภาษาเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องบอกเด็กครับ เด็กไทยครับกลัวภาษาอังกฤษมาก เจอคนไทยเจอคนไทยเจอฝรั่งไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษครับ แต่ผมถามสามารถทำให้เด็กอยากเรียนภาษาอังกฤษได้ด้วยมือถือครับ วันนี้ทุกองค์กรทุกสายการบินเวลารับสมัครเข้าทำงานอาเซียนเข้ามาเปิดอาเซียนครับทุกบริษัททุกองค์กรต้องการคะแนนภาษาในการสมัครงาน ผมสอนเด็กยังไงครับ ผมบอกเด็กยังไงครับ ที่ผมไปสื่อสารว่ามือถือจะเป็น สมาร์ทให้เขาได้ครับ ก็คือให้เขาเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่ทั่วโลกเขามีแล้วผมมาแนะนำวันนี้ครับทั่วโลกเขามีทำไว้ให้ครับ Cambridge Dictionary Online คุณหยิบมือถือขึ้นมา ถ้าคุณไม่มั่นใจการออกเสียงคำศัพท์วันไหนครับบอกเด็กครับแม้ แต่เราเองแม้แต่ผมเองผมม็ใช้ครับโทษนะครับ เข้าไปใช้ได้นะครับ โอเคขออนุญาตครับ เราอยากรู้ว่าไอด educat ion มันออกเสียงว่าอย่างไรถ้าเด็กไม่รู้ เราใส่คำศัพท์เข้าไปนะครับ vegetable เห็นไหมฮะผมใส่สอนเด็กออกเสียง ครูภาษาอังกฤษอยากรู้ออกเสียงยังไง ไปใช้ได้นะครับวันนี้ผมมีหลายอย่างครับ ฝากไว้อยากเด็กอยากเก่งภาษาอังกฤษครับคนทำให้เยอะมากหรือแม้แต่ต่างหลายประเทศในอาเซียนทำมาพอดแคสต์ครับ ESL สอนภาษาอังกฤษผมครับตัวนี้ครับสอนภาษาอังกฤษเด็กหลังเขาครับ ตอนนี้ครับเด็กหลังเขาไม่จำที่ผมรู้จักแนะนำเขา ได้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศขอให้มีความฝันครับ เราแค่บอกเขาว่ามือถือใช้ประโยชน์อะไรได้ แนะนำเขา วันนี้เขาเก่งไปเลยครับ สอนง่ายอะไรง่ายครับมีหมดครับอยากเรียนรู้อะไรนะครับ ผมบอกเด็ก วันนี้ผมเห็นเด็กหลายคนประสบความสำเร็จนะครับ คอเซล่าครับ ผมบอกเด็กครับ วันนี้คนไทยนะครับ หรือต่างประเทศครับผมพูดตรงๆครับ บ้าปริญญาถูกไหมฮะผมหลงไปเรียนปริญญา4ี่หปี จบการบินพลเรือนไปเป็นนักบิน7ปีไม่ใช่ชีวิตผมครับ วันนี้ผมออกมาผมเรียนคอร์สเซล่าครับ อยากเรียนวิชาอะไร ผมจบจากมหาลัยจอห์นฮอว์กินสแตนฟอร์ดเยอะแยะมากมายครับ ผมไม่ต้องไป ไปรอเวลาเรียน 4 ปีครับผมเรียน 7 สัปดาห์คอร์สเซล่าครับผมได้ปริญญาตรีจบจากจอห์นฮอว์กินครับวันนี้ผมมีปริญญาตรีติดข้างกว่าบ้านผม 20 ใบครับ วันนี้เราบอกเด็กเราได้ไหมฮะบอกได้ อาจารย์อยากมี 20ใบเหมือนกันครับ ไปเรียนได้ครับ อยากจบสแตนฟอร์ดอยากจบมหาลัยไหนเรียนได้ครับ อยากเรียนเรื่องการเงินอยากเรียนได้หมดครับเอ้ยจริงครับ วันนี้เราบอกเด็กเราได้ครับ เราชนะอาเซียนไหมฮะ ชนะครับ บอกเขาครับ เรียนมือถือครับ ไอ้คอร์สซล่าีดีนะครับ ผมลงทะเบียนครับ เรียนเจ็ดสัปดาห์วันนี้ผมไม่เรียนไม่เป็นไรครับ มันมีเมลมาเตือนเลยครับ ติ้งอย่าลืมไปเรียนนะ ไม่เรียนก็ไม่ได้ครับ อีกวันมันเตือนมาอีกครับ แล้วเราจะไม่ทนเรียนได้ยังไงฮะในห้องเรายังไม่ค่อยเรียนเห็นไหมครับ เราเรียนด้วยคอร์สออนไลน์มีมือถืออยู่มันเตือนเราตลอด วันนี้เราบอกเด็กได้เราเรียนได้จบได้นะครับ ฝากไว้ นี่ครับ เด็กต้องการทังนั้นนะเด็กคนนี้ครับผมยกตัวอย่างครับ คนนี้ดังมากนะครับ มีทักษะการเรียนรู้ผมอยากให้เด็กไทยเป็นแบบนี้ผมบอกเด็กไทยครับผมให้ทายว่าเด็กคนนี้เท่าไหร่ครับอายุ 12 ปีครับเด็กอายุ 12 ปีครับ วันนี้ไม่ต้องเรียนจบโรงเรียนครับ เรียนรู้ด้วย YouTube ตัวเองครับ มีมือถือมีคอมพิวเตอร์ครับวันนี้ครับเขาเป็นเจ้าของบริษัทผลิตแอปพลิเคชันที่โด่งดังระดับโลกครับไปพูดเท็ดทอครับอายุ 12 ปี มีบริษัทผลิตแอปครับ แอปดูดวงครับ เด็กคนนี้ 12 ปีทำแอปดูดวงได้ อาจารย์ว่าเก่งไหมฮะ เก่งครับ เก่งสุดๆครับ ผมไม่ถามเด็กไทยสามารถทำแอปดูดวงได้ไหม 12 ปีไม่ได้ครับอาจารย์ไม่ได้ ไม่ได้ยังไงผมบอกเด็กไทย 12 ปีก็สามารถทำแอปดูดวงได้ จริงเหรอคะอาจารย์จริงค่ะ คุณไม่รู้หรอกเด็กไทยเขาบอกจริงเหรอคะ จริงค่ะ แบบนี้ค่ะ ที่เด็กไทยทำแอปดูดวง เคยเห็นไหมครับเด็กไทยทำแอปดูดวงผมก็เล่นนะฮะ วันนี้ครับเด็กต่างประเทศอยากทำแอปดูดวง ศึกษาด้วยตัวเองเด็กไทยทำแอปดูดวงด้วยกระดาษแผ่นเดียวครับ เอาวางวางแล้วก็นับกันครับเด็กไทยครับมีอย่างเดียวจินตนาการล้ำเลิศครับอยากมีแฟนเขาเล่นแบบนี้ครับเกมหูหมาอ้าครับนี่คือพฤติกรรมของเด็กไทยต่างจากต่างประเทศไหมครับ เราจะบอกเขายังไงครับให้เขาเรียนรู้ยังไงครับ โดยมือถือครับให้เขาใช้ประโยชน์ยังไง ผมไม่บอกเขาครับ ผมบอกเขาจนเขาสามารถทำได้หลาย ๆ อย่างนะฮะโอเค ต่อไปเก่งงานผม ผมไปเร็วๆนะครับร่วมมือสร้างสารรค์นะครับพวกนี้ผมอยากจะบอกว่าถ้าเด็กอยากเก่งพูด อยากทำงานเก่ง โอเค อาจารย์สอนในห้องไม่พอครับ ไปเรียนคอร์สซิล่าอยากเป็นนักพูดนะครอยากทำพรีเซนเทชันเก่งอยู่ในนี้ครับ ต่อไปคุณมีทักษะติดตัวครับ แข่งขันกับใคร คุณก็นำนะครับ วันนี้มีคนสอนเยอะแยะมากมายครับ Data Over ครับ Data Over ครับทำยังไงที่เราจะแนะนำให้เข้าไปเรียนได้ยูเดมี่นี่ก็ดีมากครับ อยากตัดต่อวิดีโอ ทุกท่านที่ทำ ทูมาทำแบบฟอร์มมา แต่ละประเทศที่บอกผมว่า ไม่ได้ไม่ได้บอกไม่ดีนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปแนะนำให้เด็กใช้ด้วยซ้ำนะครับ ทุก ๆ ประเทศที่มานะครับ อันนี้เป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่ผมกำลังจะบอกว่าเยอะแยะมากมายที่ผมไปนะครับโอเคขอไปเร็วๆเก่งคิดคืออะไรครับ อย่างที่บอกครับ เด็กต้องมีคิดวิเคราะห์เป็นสร้างสรรค์ได้ครับ วันนี้ครับทุกองค์กรนะครับหรือแม้แต่ในโรงเรียนต้องการคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เข้าไปทำงานครับ ความคิดสร้างสรรค์สามารถทำให้เกิดมูลค่ามหาศาลได้ครับรู้จักไหมครับสตีฟจ็อบส ทำแอปเปิลขึ้นมามูลค่าเยอะมาก อันนี้ผมก็ไปฝึกเด็กฝึกอาจารย์ครับ ถ้าคุณคิดด้านเดียวคุณก็จะคิดมาว่า8บวก11 ได้ 19 นะครับ ถ้าเด็กมีวิเคราะห์สร้างสารรค์มีคิดเป็นระบบติงกิ้งก็จะคิดได้ 40เขามีวิธีการของเขาครับ คิดยังไงให้ได้ 96เขาเด็กแต่ละคนมุมมองต่างกัน แต่เราจะวัดเขาได้ครับ ว่าเขาจะมีทักษะสมาร์ตติงเขาต้องทำยังไงนะครับแบบนี้ฝึกเขาได้สอนเขาได้ แนะนำเขาได้นะนี่ฮะความคิดสร้างสารรค์ก่อให้เกิดมูลค่ากี่พันล้านครับมากกว่างบประมาณประเทศเราอีกครับ สตีฟจ็อบทำคนเดียว นะฮะ ผมกำลัง จะ บอก ว่า เรา จะฝึก เด็กยังไงความ คิด สร้าง สรรค์ก่อ ให้ เกิด อะไร มากมาย ครับ ถ้า เด็ก มอง เห็น ฝึก ได้ เด็ก ไทย นะฮะ เด็ก ทุก คน ครับทำไม เรา จะ ไม่ ชนะ ครับ วันนี้ นะครับ จริง ๆ มี หลาย ประเด็น ที่ น่า สนใจ นะครับอโอเค อันนี้ คือ ความ คิด สร้าง สรรค์ที่ มัน ก่อ เกิดทำยังไง ให้ เด็ก เด็ก ไทย หรือ เด็ก ทั่ว โลก คิด ได้ ก็จะ เกิด ความ คิดสุดท้าย ครับสำคัญ ที่สุดและสำคัญที่สุดสำหรับคนไทยคือ ทำยังไงให้เขาสมาร์ทไลฟ์ครับเก่งดำเนินชีวิตครับ คนไทยครับ พ่อ แม่ครูเราสอนตั้งแต่แรกครับ โตขึ้นมา อย่าลืมนะอดทนนะครับ ครู ตีอย่าร้อง ไห้ เราก็อดทนมันทุกวันนี้ถูกไหมรับผิดชอบนะรับผิดชอบเข้าเวรกว่าทุกวันเลย ครับ แต่ทุกวันนี้คนไทยมันเป็นยังไงฮะ